ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ออสเวนดี้สแนลครับ ตอนนี้อยู่ช่องไซคลิ n เ t r ดเลือ h ช n n e ครับวันนี้มีนัดกับเพื่อนๆ ไปปั่น ไม่รู้ว่าสักกี่โล อาจจะสักเจ็ดสิบดสิบโล thinking, oh, oh, oh. just in time. Yeah, I wanna run off and fly. ไอเนี่ยหนักลไอเนี่ยตัวหนักเลย ขอบคุณครับระวังบาดใช่ต้องระวังมันบาดค่อยๆข้ามครับระวังบัวระวัง เอารูไหนใหญ่สุด notion i uh, a couple million now, I'm causing a commotion I've been coasting, hear my name all around the world like an explosion darkness. ใช่โซนสองถึงแม้จะมีหลุดไปล่างนิดนิปหน่อยโซนสองบ้านโป่งบ้านเลขที่เก้าเราระยะทางมาได้ประมาณมาได้ประมาณิบกว่าแล้วครับราะว่าของได้แปดสิบเนี่ยที่ปดหิบก็ร้อยดิแล้วก็ราจะร้ ฝันดีมากครับ say those things, then shut me out. Got no clue what you have found. I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't make right. Oh, I got my phone back on. Just took when he died. ในโซนสองบ้านโป่งสายสี่บ้านโป่งขอบคุณทีมทั้งหมดนะครับมาก แล้วก็ฝันกับโตโต้โตโต้บอลไปเรื่อยๆครับพบกันใหม่ชุดหน้าครับสวัสดีครับเซฟเฟนโชเดอร์